มาสาวๆขอเราเราเป็นตัวหลอกเราเรารู้วิธีการบ้างไหมครับไม่รู้ค่ะเป็นันนี้จะนี่ต้องต้องไปถาม ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีค่กระไม่หรอกค่ะเป็นเพียงเด็ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่แบบสนิทสนิทเหมือนเดิมค่ะแล้วเราตัวยาเินจะมีเข้าไปส่งิดแซวพี่ณเดชน์เขาไหมครับเย่างว่ามีข่าวกับสาวว่างงกันมาไหนไม่ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ไม่ได้ค่อยได้แต่เราก็ไม่ได้มงไม่ได้หึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะ ไรครับพูดเลยหนูว่าหนูว่าคี่ปนแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะ ใช่ใช่ค่ะก็เป็นคนที่สนิทที่สุด แล้วจะมีเป็นเป็นแบบว่าเมื่อไหร่นะพี่ณเดชจะเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยช่ไหมไม่ไม่หนูว่าแบบนี้ดีแล้วค่ะ แบบนี้คือที่ที่เป็นคนที่สนิท เป็นพี่ชายที่สนิทที่สุดแล้วก็สนิทตลอดไปหรือเปล่าเป็นอะไร นโนที่โดนมองว่าเป็นตัวหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มันมีเพจแอนตี้บอกว่าระหว่างนะเด็กกับยาย่าอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ได้มีรู้บ้างหรือเปล่ามีเพจแอนตี้ อ๋อยังไม่ได้เห็นค่ะ แต่ว่าก็แต่จริง ๆ มันเรื่องปกตินะคะ เพราะว่ามีคนมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบด้วยเราดิมเฟลไหมหรือยังไง ้มีมาตั้งแต่ตอนที่เข้าตอนแรกๆแล้วค่ะตั้งแต่ปีแรกที่ทำงานก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าได้เจอกับมีคนไปดูอะไรอย่างเงี้ยไหมมีมีคนเอามให้ดูบ้างตอนที่มันเริ่มแรงก็ทำต้องบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนในเพจเขาแบบว่าระบุว่าจริงๆแล้วเราแบบไม่ค่อยเหมาะกับพี่ณเดชเท่าไหร่ณเดชแบบเหมาะกับสาวเซ็กซี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ตามคือว่อาจจะยังไม่ถึงวัยเซ็กซี่มั้งคะ ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าแบบเฮ้ยแข่งอาชีพเป็นยังไงเราจะลองเข้าไปเรียกเขาปกติถ้าถ้ามันรุนแรงอะค่ะก็จะเข้าไปดูค่ะเพราะว่า ไม่งั้นมันก็จะไปรบกวนคนอื่นไปด่าคนนู้นคนนี้ค่ะ ก็เลยต้องล็อกกันบ้างแบบตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเออแต่ว่าเราเก็บออกมาลอยมาไม่ทำไม่ได้สำหรับเรื่องนี้บางครั้งค่ะบางครั้งค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบมีกำใจได้ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาก็มีจุดบางอย่างที่เราอาจจะต้องปรับปรุงด้วยได้คุยเรื่องนี้กับพี่ณเดชไหมครับ จบก่อนอะไรยนี้แล้วอาจจะเปลี่ยนลุหไปอะไรอย่างงี้เรู้สึกรู้สึกว่าปีนี้หนูเริ่มโตขึ้นนิดนึงแล้วค่ะเเห็นว่าเรียนใกล้จบแล้วเรอิ่มสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไงเบ้างตอนนี้โอ้ยเหลือแค่วิชาเดียววันเดียวบางทีก็ลืมไปบ้าง้วคะเพราะมันเหลือแค่วิชาเดียวค่ะอีกสองเดือนจบแล้วค่ะที่ผ่านมาถือว่าหนักสำหรับเราเหมือนกันไหมคะที่ผ่านมาถือว่าเรา ได้เข้าไปเรียนด้วยตัวเองมีค่ะหนูมีวิชาเดียวเลยค่ะวันเดียวด้วยวันเดียวทั้งอาทิตย์เหรอให้จบของเพื่อนไหมคะหนูหนูเนี่ยเพื่อนจบไปแล้วหนูเป็นแบบหนูเนี่ยตัวสุดท้ายนี่แหละค่ะที่เทำกทีฬเาเก็บไม่ได้เพราะมันชนกันยใช่ไหมแล้วปีนี้มีข่าวดีแน่นอนเนาะจบมีค่ะทีที่สองเดือนจบมันต้องมีโปรเจกต์บแล้วมีแผนเรียนต่อเลยหรือเปล่าครับน่าจะอยากเรียนอะไรยังไง ตอนนี้ ที่จิตวิทยาบางคณะนค่ะแต่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเรื่องทำไมเราถึงอยากไปเรียนจิตวิทยาคือจริงๆอักษรภาคอินเตอร์มันจะเน้น social science อยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเป็นฟิลที่ตอนนี้เรามีประสบการณ์อยู่คือเราจะต่อเลยไม่มีพักไม่อะไรแล้ว อาจจะพัก ค่ะแต่เพื่ะนหนูก็เหนืออีกเทอมหนที่หนูไม่ไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีเวลาพักอยู่แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ประกาศผลใช่ไหมว่าติดหรือยังยัง ละครละคะละครมีอะไรอีกเหรละครนะตอนนี้ละครค่ะบริัทปิดแล้วค่ะก็